ขอโทษที่ฉันได้ทำผิดไป ขอโทษที่เพลิใจไปอย่างนั้น ฉันไม่ดีไม่สมควรไปผูกพันกับใครคนนั้นให้เธอเสียใจ หากเธอยังรักและเหลือเยื่อใยให้ฉัน ฉันจะทำทุกอย่าง ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ากเธอยังรักและพร้อมที่จะเผชิญทุกเรื่องราวด้วยกันโปรดมีฉันได้แก้ตัวสักครั้งหนึ่ง ขอโทษที่ฉันไม่รู้จักพอ ขอโทษที่ย้ำยังใจไม่ไหว เธออยู่แล้วก็ยังไม่ลงงมงายกับใคร จนมันเป็นไฟมาแพ้เผาใจ หากเธอยังรักและเหลือเยื่อใยให้ฉัน ฉันจะทำทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม หากเธอยังรักและพร้อมที่ ดเผชิญทุกเรื่องราวด้วยกัน โปรดให้ฉันได้แก้ตัวสักครั้งเธอยังรักและเหลือเยื่อใยฉัน ฉันจะทำทุกอย่าง ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม หากเธอยังรักและพร้อมที่จะเผชิญทุกเรื่องราวด้วยกันโปรดให้ฉันได้แก้ตัวสักครั้งหนึ่ง เธอให้ฉันได้ ฉันได้แก้ตัว อีกครั้งหนึ่งหากเธอยังรัก และเหลือเยื่อใยให้ฉัน ฉันจะทำทุกอย่าง ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม หากเธอยังรักและพร้อมที่จะเผชิญทุกเรื่องราวด้วยกันโปรดมห้ฉันได้แก้ตัวสักครั้งหนึ่ง